yeah, yeah. เพิ่งจะเปลี่ยนดินไปอีกต้นนะครับสำหรับชวนชมต้นนี้เป็นสายพันธุ์เพชรคุ้งเก่า เสียบยอดนะครับตอของเขาไม่มั่นใจว่าเป็นตอฮอลแลนด์ หรือว่าตอไทยนะครับ ซึ่งชวนชมสายพันธุ์เพชรกุ้งเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเขี่ยเกสรเพื่อให้ติดฝักเนี่ยยากมากนะครับ แทบจะมีค่าเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีเดียวที่ทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือการ นั่งแท่นหรือว่าการเสียบยอดของเขาเนี่ย นะครับ ตรงนี้แหละครับเนี่ยเป็นจุดที่เป็นรอยของการเสียบยอดหรือนั่งแท่น ก็จะเห็นลักษณะว่าเป็นปั้นๆนะครับเนื้อก็แนบสนิทกับ ต่อแล้วล่ะ ทำให้กิ่งของเขาตอนนี้ก็แตกแขนง โดยธรรมชาติของสายพันธุ์เพชรพุงเก่าเนี่ยกิ่งก็จะแตกเยอะมากครับ และที่พิเศษสุดก็คือว่ากิ่งของเขาเนี่ยเป็นกิ่งที่เล็กๆ แล้วก็เป็นกิ่งที่ไม่ยืดยาว เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันแตกฟอร์มเต็มเต็มต้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้เป็นไม้ที่ โอ้โหดอกเนี่ยอลังการมาก แล้วก็เป็นทรงพุ่มที่สวยงามสำหรับสายพันธุ์เพชรพุงเก่า ตของเพชรกรุงเก่าต้นนี้นะครับ อยู่ที่การจับรากของเขา เรามาดูกันเลยครับ เป็นไม้ที่สวนของพี่ตู่หนองจอกนะครับต้นนี้แกจัดรากโดยการ ให้รากของตอเดิมเนี่ยนะครับ ก็คือสายพันธุ์ฮอนแลนด์หรือตอไทยนี่นะครับ ให้รากของเขาเนี่ย เป็นทรงเดิมไว้ก็คือให้มีลักษณะขัดกันไขว้กันอย่างนี้นะครับ แล้วก็ไปแต่งรากที่ปลายรากเอานะครับ เพื่อที่จะให้รากที่ฝังไว้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็จะยก แล้วก็โชว์รากรอบกระถางเนี่ยนะครับ แต่ว่ารากชั้นบนเนี่ยนะครับ ให้ขัดกันเนี่ยนะครับ ให้ควายกันลักษณะอย่างเนี้ยมองดูแบบโอ้โหคลาสสิกมากครับเดี๋ยวไงผมจะซูมให้ท่านได้เห็น ใกล้ๆนะครับจะได้เห็นมิติ ซึ่งการจัดรากชนชมเนี่ยก็อันนี้เป็นวิธีการหนึ่งนะครับ เราไม่จำเป็นที่จะต้องจัดเพื่อให้เขาพุ่งออกข้างกระถางหรือแบนออกข้างกระถาง45องศาทั้งหมดนะครับ ให้รากเก่าดั้งเดิมของเขาเนี่ยควายกันเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิมของเขานี่ก็เป็นไม้ที่สวยไปอีกแบบ เดี๋ยวต่ำลงมาถึงกระถางอีกนิดนะครับ ท่านจะเห็นว่า การเลี้ยงชนชมเนี่ยนะครับเวลาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้พวกมะพร้าวสับเรียกได้ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับ มีดินเนี่ยผสมไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนอกนั้นก็เป็นใบก้ามปูพวกนี้นะครับใบก้ามปูคุณสมบัติของเขาก็คือว่าจะมีธาตุพวกไนโตรเจนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูง ธาตุไนโตรเจนก็คือมีคุณสมบัติในการที่จะทำให้ไม้เนี่ยจเจริญเติบโตเร็วนะฮะกระถางเนี่ยไม่หนักด้วยนะครับเวลาจะเปลี่ยนกระถางทีหรือว่าจะโยกย้ายเนี่ยไม่ได้ลำบากเลยนะครับ เบามากเพราะว่าไม่ได้อัดแน่นไว้ด้วยดินนะฮะมีแต่มะพร้าวสับกับใบก้ามปูเท่านั้นเอง เดี๋ยวไงผมจะลองยกให้ดูนะ ยกเลยนะครับไม่ได้ออกลงออกแรงเลยนะฮะแบบสบายๆชิวๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมยกให้ดูแบบชิวๆเลยนะครับว่าสวนของพี่ตู่น้องจอกเนี่ยเขาใช้มะพร้าวสับกับใบข้ามปูเกือบทั้งหมดนะครับทำให้กระถางเนี่ยเบามาก เดี๋ยวผมยกให้ดูครับ เนี่ยนะฮะเบามากเลยครับผม ซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการปลูกเลี้ยงชวนชมด้วยนะครับสำหรับการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางการปลูกยังไงท่านก็เอาเทคนิคเหล่านี้นะครับ ไปเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเลี้ยงชวนชมที่บ้านของท่าน แล้วท่านก็จะได้ไม้ที่สวยงามเช่นเดียวกับที่เจ้าของสวนทั่วไปเขาเลี้ยงกัน ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมทีวีชวนชม ขอบพระคุณสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์หรือกดติดตามเราด้วย และเราก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับ ที่จะตะเวนไปตามสวนต่าง ๆ ในปี 2560 นี้ เพื่อที่จะนำเทคนิคสิ่งดี ๆ มาเผยแพร่ยังท่าน ยังไงอย่าลืมติดตาม เรานะครับ